จะลงชยบอกผู้พังมาสู้สู้ผู้ร้อยเหลือเกินจมมกทำลายจิตจะพาดเพลินยิงเขาเมินเขาไม่มองยิเก็เบินตัวดังของจะเป็นยามจะต้องขาดชายเราลองก็จริงตาผู้หญิงในลูกมา เล็กเธอจะบอกไม่ดีใหญ่ๆจะบอกว่าเข้าที ไม่มีใครถามเธอมองสีหน้าเธอก็ออก